สวัสดีครับพบกันอีกนะครับกับเจียวบองชาแนลคลิปนี้ผมจะมาแนะนำ ใครที่เป็นลิสดวงนะครับ แบบใช้วิธี อีสานพื้นบ้านนะครับเป็นยาสมุนไพรนะครับ รับประกันได้นะครับ ไม่มีเสียหายอะไรนะครับ ไม่ต้องไปหาหมอเสียเงินเสียทองยากนะครับ ใครที่เป็นขับถ่ายลำบากนะครับ เป็นหัวนะครับง่าย ๆครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับเจียวบองชาแนลด้วยนะครับเจียวบองชาแนลจะพาไปดู วิธีทำไปกันเลยครับนี่คือมะกรูดนะครับ เป็นมะกรูดนะครับให้เรา หั่นนะบแบบนี้นะครับให้เป็นชิ้นนะครับเอาแค่ผิวมันเอาแค่ผิวมันแบบนี้นะครับหั่นบางๆนะครับ แบบนี้นะครับ คนที่เป็นลิสดวงนะครับขับไม่ออกถ่ายยากนะครับแล้วเราหั่นแบบนี้ครับแล้วให้เราบีบบนน้ำมันนะน้ำที่ติดตรงนี้นะครับน้ำที่ติดตรงนี้นะครับ บีบบนน้ำนะครับแล้วแบบเนี้ย แล้วก็ไปทาที่หัวแล้วก็ทาที่หัวนะครับแบบนี้นะครับ แล้วอีกแบบนี้นะครับ ถ้าใครไม่ชอบแบบบีบน้ำนี้นะให้เราบีบน้ำแล้วก็ให้เราม้วนม้วนนะครับ ม้วนแบบนี้นะครับม้วนเล็กๆให้เราม้วนม้วนแบบนี้นะครับนี่นะมันก็จะมีน้ำออกมาตรงที่ผิว แล้วก็จะมีน้ำออกมานะครับ แบบนี้นะฮะแล้วให้เรายัดเข้าไปนะครับ ยัดเข้าไปตรงที่รูตูดเราเลยนะครับ ตรงที่เป็นลิสดวงนะฮะบีบน้ำก่อนนะครับ แล้วค่อยยัดเข้าไปนะครับ ถ้าใครไม่ชอบอันแรกนะครับ ไม่ชอบที่ว่าบีบเอาน้ำแล้ว แต่เอาน้ำทาเข้าไปนะครับแบบนี้นะครับ เริ่มต้นแรกๆนี่จะมีเลือดออกหน่อยนะคะ แต่ก็ไม่ต้องตกใจค่ะมันมีเลือดออกนิดหน่อยเองขั้นตอนแรกๆที่เริ่มทำแรกๆ เลย จะมีเลือดออกหน่อยไม่เป็นไรค่ะ มันจะมีแสบๆมั่งนะ แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะ รับประกันเลยครับ ไม่ต้องไปหาหมอไม่ต้องไปเสียเงินเสียทองยากเลยครับอันนี้เป็นสูตรโบราณนะครับ นี่ครับหั่นบางๆ หั่นหั่นบางๆครับ ผม หั่นชิ้นบางๆแบบนี้เราบีบบนน้ำมันนะครับ เราพยายามบีบบนน้ำนะครับบีบน้ำแบบนี้นะครับบีบน้ำแบบนี้นะครับเฉพาะเปลือกมันนะครับ ถ้าใครไม่ชอบแบบนี้นะครับ ก็ให้ม้วนแบบนี้ครับม้วนบีบน้ำแล้วก็ม้วนม้วนแล้วก็ยัดเข้าไปเลยนะครับ ตรงที่ตรงไหนที่เป็นหัวนะครับ อันนี้เป็นสมุนไพรของภาคอีสานตั้งแต่ปู่ย่าตายายพาทำมานะครับ ใครที่เป็นลิสีดวงมาลองทำดูนะคะ ใครที่เป็นลิสีดวงขับถ่ายไม่ออกลำบากนะครับ ลองทำดูนะครับอย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กับเกี่ยวบองชาแนลด้วยนะครับ เดี๋ยวบองชาแนลพยายามจะหาชิปดีๆ มีสร้างสรรค์หาดีๆ มาให้เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ได้มีความรู้รับชมกันนะครับคลิปนี้สวัสดีครับผม สวัสดีค่ะ